กาครับ เราจะได้รู้และเข้าใจ แต่ที่ผมรู้ชีวิตผมกับเชื้อต่าง ๆ ต่างคนต่างอยู่ครับผมไม่ไปยุ่งแค่รู้และระวังถูกต้องนะครับ คนนี้นะฮะทำกายทำใจอย่างนี้แหละครับของลุง เขาคือเขาเราคือเรา พูดถึงไวรัสมันคือมันกูคือกู ภาษาหลูกูรู้มึงก็แล้วกัน ใช่ไหมเรารู้เขานะครับ รู้เขารู้เรา นักวิทยาศาสตร์ พยายามรู้แต่เขาใช่ไหมครับ ค้นหาเขา ไม่เคยค้นหาตัวเรา หลักสมศาสนาเขาให้ค้นหาตัวเรานะครับ กลับมาหาเรานะครับ รู้เราหมดจะรู้เขาหมดเนี่ยนะครับความหมายตรงนี้ รู้เราหมดจะรู้เขาหมด รู้เราหมดก็รู้เสียไวรัสจะมีอะไรกันเงี้ยนี่คือภาษาลุงนะครับ ว่างก็ไม่ใช่ พระพุทธเจ้ากับมนุษย์ต่างดาวใครเก่งกว่ากัน และมนุษย์ต่างดาว